สดีค่ะบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบันทึกเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word 2013 ค่ะ เมื่อสร้างงานเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วการบันทึกงานเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป ในครั้งแรกจะต้องทำการตั้งชื่อไฟล์ และเลือกตำแหน่งที่จัดเก็บ เพื่อสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการค้นหา การบันทึกไฟล์เอกสารรูปแบบต่างสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ วิธีที่ 1 วิธีการบันทึกไฟล์เอกสารใหม่ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์ เลือกคำสั่ง Save As คลิกเลือกคอมพิวเตอร์เลือกสถานที่จัดเก็บ เช่น My Document หรือคลิกปุ่ม Browse เมื่อต้องการจัดเก็บไฟล์ในตำแหน่งอื่น ๆ ที่ช่องไฟล์ Name เปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ คลิกเลือกชนิดของไฟล์ คลิกปุ่ม Save วิธีการที่ 2 การบันทึกไฟล์เตรียมส่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์ คลิกคำสั่ง Export คลิกคำสั่ง Change File Type เลือกชนิดไฟล์ตามที่ต้องการ ซึ่งจะมีชนิดของไฟล์หลายรูปแบบ เช่น ไฟล์เอกสารที่มีเวอร์ชันต่ำกว่า เวอร์ชัน2013นามสกุลของไฟล์จะเป็น .doc ไฟล์ที่เป็นชนิดตัวอักษรอย่างเดียวนามสกุลของไฟล์จะเป็น txt คลิกปุ่ม save as คลิป ลิกตำแหน่ง สถานที่จัดเก็บไฟล์ เปลี่ยนชื่อไฟล์ในช่องไฟล์ name คลิกปุ่ม save คลิกโอเค วิธีการที่ 3 การบันทึกเอกสารแบบออนไลน์ OneWrite เมื่อทำงานนอกสถานที่และไม่มีอุปกรณ์ในการจัดเก็บไฟล์เอกสาร การบันทึกเอกสารวันไร้เป็นทางเลือกที่ทำให้การจัดเก็บเอกสารนั้น สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถบันทึกเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไปเก็บไว้บนพื้นที่ที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ ซึ่งจะผูกอยู่กับ Account อีเมลมาก่อน สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์เลือกคำสั่ง Save As เลือกคำสั่ง o n e ไ r i v e เลือกจัดเก็บในโฟลเดอร์ที่เคยใช้ หรือคลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกโฟลเดอร์อื่นใน o n e ไ r i v e ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ เลือกชนิดของไฟล์ คลิกปุ่มเซฟทำการเซฟไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สำหรับบทเรียนนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะ ถ้าผู้เรียนอยากทบทวนนะคะ สามารถเข้าไปอ่านได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสาร แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ